กินเยอะๆลูกกินแล้วค่อยไปเล่น อร่อยไหมพี่เกศชวนกินหน่อยสิ ไม่ชวนใครกินเลยนะต้นกล้าจำเอาจำเอา น้าว่ะฮะของใครเราไปเอาของใครเข้ามา ของของใครก็ไม่รู้เอาก็ซื้อให้มันสิโอ้จะเอาไปทำอะไรห่วงยาง โตแล้วไม่ต้องเอาแล้วห่วงยาง ไม่เอาหรอกลูก ไม่มีประโยชน์ โตแล้วเขาไม่ใช้ห่วงยางกันแล้ว เอาไปคืนเขาเลย อย่าเป็นนิสัยไม่ดีนะ มาแล้ว มาแล้ว เอาไปคืนเขาเลย ไปคืนเขาเลยไปไหนแล้ว เอาของยางไปคืนเขาเลยไปแล้วเอาไปคืนเขาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเลย เอาไปคืนเขาเลย ไม่หนาวเหรอลองลงมาไหมหนาวหนาวไหมกินอะไรลูก ตัวอะไรเนาะนะคุณเดินมาคุณใครถขนเดินมาก่อนเขาว่าอะไรนะเขาจะบอกว่าเอาไหมครับแบบนี้เนี่ยแล้วต้นกล้าเอาไหมเอาหนาวกินสิลูก อร่อยหรอ เองกบว่าเอาไปกินชิมดูก่อนชิมดูชิมดูชิมดูก่อนีวันชิมดูก่อน่แม่เนี่ยหนาวท่าเมื่อไหร่จะเลิกคอยเลิกเรื่องให้มันจุดใจก่อนมันไม่ไหว เดี๋ยวรอกินอาหารก่อน สั่งอาหารอยู่เขาไม่มาสักทีอ่ะ เดี๋ยวก็มา คือสั่นแบบนั้นน่ะ ปากซีดหมดแล้วเพราะว่าหยุดได้แล้วมั้งไม่เ้อาได้หยางอ่ะไม่เอาหรอกหัวยาง มาทัวร์ลาวกันนะครับ <laughs> ¡A tu canal.